เป็นบัณฑิตคนที่สิบเอ็ด ทรงพระปัญญายิ่งกว่าบัณฑิตทุกคน พระองค์สั่งสอนกองทัพปัญจาละให้มีความฉลาดรอบรู้ในยุทธศาสตร์และกิจต่างๆ เล่ากันมาว่า วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งถือของสามอย่างคือ ข้าวสารหนึ่งทนาน ข้าวสุกหนึ่งหอและเงินหนึ่งพันกหาปณะ ข้ามแม่น้ำ ครั้นเดินลงไปถึงกลางแม่น้ำก็กลัว ไม่กล้าเดินลึกลงไป จึงร้องบอกผู้คนที่ยืนอยู่ริมฝั่งว่า ผู้ที่สามารถนำตนข้ามแม่น้ำได้ จะให้ของที่มีค่าที่สุด ชายคนหนึ่ง สามารถนำเขาข้ามไปได้ ทวงสิ่งของตามที่ตกลงกันไว้ เขาตอบว่า ท่านจงเอาข้าวสารตะนานหนึ่ง หรือข้าวสุกหนึ่งห่อไป ชายผู้พาข้ามฟากล่าวว่า เราไม่คิดชีวิตพาท่านข้ามฟากเพราะต้องการกระหาปณะนะ ไม่ใช่ต้องการข้าวสารและข้าวสุกแต่ต้องการเงิน ชายผู้ว่าจะให้ของที่มีค่าที่สุดนั้นกล่าวว่า เราบอกว่าจะให้สิ่งที่มีค่า จากของสามอย่าง เราก็ได้ให้แล้ว ถ้าอยากได้ก็เอา ไม่อยากได้ก็ตามใจ ต่างคนต่างทุ่มเถียงกันขึ้นอย่างแรง ไม่มีใครยอมใคร ชายผู้พาข้ามฟากจึงพาชายผู้ว่าจะให้ของไปสู่ที่วินิจฉัย จึงให้อมาตผู้วินิจฉัยทราบถึงสาเหตุ ฝ่ายอมาตผู้วินิจฉัย ได้ฟังข้อความทั้งหมด เห็นว่า เงินตั้งหนึ่งพันกหาปณะ มากเกินไปสำหรับที่จะเป็นค่าจ้างนำคนข้ามฟ้า จึงวินิจฉัยให้รับข้าวสารหรือข้าวสุกตามนั้น ชายผู้พาข้ามฟ้า ไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของอมาต จึงกราบทูลพระราชา ฝ่ายพระเจ้าจุลนีให้เรียกพวกอมาตผู้วินิจฉัยทั้งหมดมาถาม ทรงฟังคำของชายทั้งสองคนจากพวกอมาตผู้วินิจฉัย เมื่อไม่ทรงทราบจะวินิจฉัยอย่างไร จึงทรงยึดเอาตามคำวินิจฉัยของพวกอมาตชายผู้พาข้ามฟากได้ฟังพระราชวินิจฉัย ก็พูดขึ้น หน้าพระที่นั่งว่า ข้าพระองค์ยอมสละชีวิตนำเขาข้ามแม่น้ำพระองค์ยังทำให้แพ้คดีได้ ขณะนั้นพระนางสลักเทวี พระชนนีของพระเจ้าจุลนีประทับนั่งอยู่ไกลๆทรงทราบว่าพระราชวินิจฉัยไม่เที่ยงธรรม จึงตรัสว่า ลูกตัดสินคดีถูกต้องแล้วหรือ พระเจ้าจุลนีทูลว่า ลูกรู้เท่านี้ถ้าเสด็จแม่ทราบมากกว่านี้ ก็ทรงตัดสินใหม่เถิด พระนางสลากเทวี จึงรับสั่งให้เรียกชายผู้ว่าจะให้ของที่มีค่ามากมารับสั่งให้นำของทั้งสามอย่าง มาวางไว้ที่พื้น แล้วตัดถามว่า เมื่อเจ้าลอยอยู่ในน้ำเจ้าบอกกับชาย ผู้พาเจ้าข้ามฟากคนนี้ว่าอย่างไร เขากราบทูลว่า ถ้าใคร พาข้ามฝากได้จะให้ของที่มีค่า ที่ข้าพเจ้าชอบใจที่สุด พระนางรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้น เจ้าจงหยิบของที่มีค่าที่เจ้าชอบใจมากที่สุดขึ้นมาดู ชายเจ้าของทรัพย์จำใจหยิบถุงเงินขึ้นมา พระนางตรัสถามว่า เจ้าชอบเงินหนึ่งพันกหาปณะนี้หรือ ชายคนดังกล่าวกลับทูลว่า ชอบพระเจ้าข้า พระนางตัดถามต่อไปอีกว่า เจ้าพูดกับชายผู้พาเจ้าข้ามฟากว่า จะให้ของที่ชอบใจจากของสามอย่างนี้ใช่หรือไม่ ชายคนดังกล่าวรับว่า ได้พูดเช่นนั้น พระนางจึงรับสั่งว่า ถ้าเช่นนั้น เจ้าจงให้เงินแก่ชายผู้พาเจ้าข้ามฟากเขาได้ฟังคำตัดสิน ก็ถึงกับร้องไห้เสียดายเงิน แต่จำต้องส่งให้แก่ชายที่พาตนข้ามฟ้า พระเจ้าจุลนี และพวกอมาตเห็นด้วยกับคำตัดสินนั้น ต่างแท้สองสรรเสริญพระนาง ตั้งแต่นั้นมา ความที่พระนางเจ้าสลักเทวี พระราชชนนีของพระเจ้าจุลนี เป็นผู้ทรงพระปัญญา ก็เป็นที่เล่าขานไปทั่วปัญจาลนคร